ในวิดีโอนี้เป็นตัวอย่างการใช้คำปฏิเสธกับโครงสร้างประธานบวกกริยา ฉันไม่หิว Je n'ai pas faim. คำกริยา Avoir. ฉันไม่กิน Je ne mange pas. คำกริยา Manger. ฉันไม่ไป Je ne vais pas. คำกริยา Aller. ฉันไม่มา Je ne viens pas. คำกริยา Venir. ฉันไม่ซื้อ Je n'achète pas. คำกริยา Acheter.